ครับสวัสดีครับพบกับผม เมมโมรายับเกม คิดมาเปิดบาสลิฟ ไฟนอลมิก นะครับ กับ พาร์ทที่ 8 ของในเรื่องอคอนะครับ พาร์ทนี้เราจะไปโลกของเดสเปดกันนะครับ โลกมีแต่อันเวิร์ดนะครับ จังหวะนี้ต้องจัดแล้วแต่ว่าไปในเรื่องเขาก็จะแค่จบแล้วนี่ว่าแป๊บเดียวฮะแป๊บก็จะจบแล้วไดมอนดัตมาแล้วน้ำแข็งตีไม่เข้าเลยอะไปยัง แล้วทำไมตีเข้าน้อยมากโบไปพอไม่มีเวทโคตรเบาเลยอะปั่นไปก่อนเบามากเลยจะไหวไหมเนี่ยทำไมมัน ดาเมจช่างเบาเหลือเกิน หรือว่าเราต้องใช้ พวกนี้มันไม่ค่อยแพ้เวทหรือไง หรือว่าเราผิดเวท แพ้ผิดเวทกันเนี่ยตีเบามากหรือว่าต้องใช้คีเบตทักของเอ่อโลกของไอโอลิมปัสเดี๋ยวต้องลองก่อนนะแล้วจบ จบฉากตรงนี้ก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูว่าตีเบาเลยกัน เดี๋ยวนะ กลัวเวทมันจะเบาคันนี้เอ้าหลบเฉย ยังไม่หมดใช่ไหมเนี่ยเพิ่มเหือฝั่งนู้นนี่ผมไปก่อนครับพลาดโดนหรือเปล่า โดนได้ระเบิดไปยังตีเบามากเลยฮะ รอบนี้ เนี่ยดูดิขนาดพวกอนุวัธรรมดาเนี่ยเข้าแบบนิดเดียว น่าจะต้องแบบไปเก็บแอบเก็บเวลสักหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะนานกะนไป สู้โคตรนาน ยังไม่จบอีกเลยี่สภาพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิ้วกันทิ้วกันปั้นปับปับปับ ก็ไม่แรงอยู่ดี ไม่ค่อยแรงมากครับเอี้ยง อู้เดี๋ยวเดี๋ยวดีที่ได้เลือดจากไอตัวที่เราฆ่าได้มันเป็น เอ่อท่าป็นิดชิบหายละชิบหายละตายเนี่ย จะตายขอยิ้วกัน หมดหรือยังเนี่ยฮะเนี่ยตีโคตรเบาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดน เอาอีกแล้วเหมือนไอ้ติด ติด ไอ้ สต็อปแล้วโอเค ตายหนึ่งเหลือตัวเดียวตัวเดียว จริงหรือเปล่า ไม่รู้ โอเค เรียบร้อยจะไม่รอด この形はもしかしてつながりのお守りあなたそれをどこで、どこへ行ったあ待っておいお前ここに試作品626号が来なかったか試作品626号何を言っている ジャンバ博士が作り出した生き物試作品626号だなりは小さいが凶暴なやつださっきのそうは見えなかったけどん何か知っているのかそれなら通気口から逃げましたええ逃げられたかところでお前見かけない顔だがどこの所属だ 私は密航者だなさっさと来るんだ何の騒ぎですガントゥ隊あなたには逃亡者の逮捕を命じたはずですよは任務は遂行中でありますが モンスターに手こずっておりましてそれよりも議長密航者です私は密航者ではありませんアクアと言います彼が言っているモンスターを追ってやってきましたあのモンスターは私の武器でしか倒せませんどうか私にモンスターの討伐を任せてもらえないでしょうか私たちの武器では倒せない本当ですか現在 対策を検討中ですそんな時間はありませんアクアさんと言いましたねあなたの力を貸していただけますか議長お言葉ですが密航者の言うことを信用するのですか非常事態なのです私たちはジャンバ博士と試作品626号を一刻も早く捕らえなければなりませんしかし モンスターがその妨げになっていると今大尉が報告したばかりではありませんかいかがですかもちろんですあのモンスターを倒すことは私の使命ですそれと一つお願いがあります逃亡者を捕まえてほしいのです私たちはモンスターのせいで満足に捜索ができないのですジャンバ博士と 試作品626号ですね待ってくださいそれは私の任務ですあなたには無理ですガントゥー隊員別名があるまで待機していなさいモンスターの出現情報はこちらから出します頼みましたよアクアさんはい試作品6 2 6号が持っていたもの つながりのお守りに似ていたテラベン来ているの ทางไหนเอ่ยซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายก่อนแล้วกันแผนที่ก็ไม่มีให้ ไปไม่ได้โดนไปบังคับทางขวาทั้งมันไม่มีกล่องแผนที่ให้หรอมันก็ต้องไปทางขวาเป็นคีย์เบรกันแล้วนะ ลอง อาจจะช่วยตีแรงขึ้น แต่เวทอาจจะเบาหวิวเลยะน่าจะไปทางขวานะ มือนจะแรงอยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็ก็แรงอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยแรงอยู่แรงอยู่ใช้ได้อยู่ แต่เวทมันจะเบาแน่ๆ ผมว่าเอากดผิดชิบหายแล้วเอออืมโดนฟอสดิตายแน่เลย โอ้ยมุมกล้องแบบเกมสมัยก่อนเลยเกิน โบะไปอีกทีนึงไม่เคยจะได้สักที โคตรเบาเลยอะเอา น้ำแข็งตีน้ำแข็งชนเมื่อนโคตรเบาอะพอ พอเป็นคิเบตที่ค่าเวทเบา นี่ยังวิวแล้ว เบาวิวเลย ตีไปโดนอีกเท่างนั้นเรียบร้อยโป๊ะเปี้ยงลงมาหมุนเพื่อนแต่แต่ถ้าจะเป็นท่าฟินิชฟันเรานี่แรงเหลือเกินกีเบตนี่ใช้ได้อยู่ แต่ผมว่าเล่นอะครนี่ต้องเล่นเวสิแต่เวสเวสที่เห็นแล้วมันโอเคโอเคก็น่าจะเป็นกับดักพื้นนะมันจะมีกับดักหลังๆที่เป็นแบบติดตามตัวด้วย วิ่ง ตาม ตัว แต่ว่า ข้อ เสีย คือถ้าตัวบินบินนี่อาจจะไม่โดน ก็ ได้เตี้ยมก่อนเลยเดี๋ยวหลบ ก่อนดาบพึ่งตัว แดงตีตีหลัง มันตีหลังตัด หลัง อย่าง เดียว ยิงไฟไป โบวะเรียบร้อย ตรงนี้ไม่มีกล่องเลยเนี่ย น้องเห็ดเปี้ยงเจ็ดหรือเปล่า ไม่ใช่ สักงั้นโบไป ปึ้งตายปะตายหมด โอ้เดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวอืมเป็นไงเราไปไปยังฮิวก่อนครับจังหวะนี้โดนไปก่อนหนึ่งดอกพอมันเป็นเวทที่ยิงแล้วมันไม่ค่อยแรงมัน เล่นคอไม่มีเวทนี่โคตรเซ็งเดี๋ยวผมจะตายซะงั้นกดผิดซะงั้น ไปตรงนี้ได้ไหมฮะไปได้ไปตรงเนี้ยนี่ก็ไปได้ มั้งหรือมันไม่ให้ไป ไปได้เหมือนกันครับ งั้นเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันกดผิดซะงั้น รงนี้น่าจะไปตรงคุกนะ นี่ไงแผนที่อยู่เนี่ย ถ้าช่วงคุกนี่ถ้าโดดเก็บของนี่ผมค่อยมาโดดย้อนหลังแล้วกันนะ ไม่ใช่ย้อนหลังดิ หลังไม่ อันนี้แค่อาจจะวิ่งเข้าไปตีๆก่อน 作品626号ですねあなたには逮捕命令が出ていますテラあなたに聞きたいことがありますまずはアンバースかกวนใ ฟาดก่อนเลยฟาดก่อนเลย อืม ไม่ ไม่ครบสักทีนะ เราเนี่ย ไปเยี่ยงฟาดก่อนนะ ยิงไปก่อนระเบิดกระจาย กระจายบอกเลย จังหวะนี้กระจายเดี๋ยวเดี๋ยว ใช้ท่าก่อนเลยกันฟาดฟาดฟาดฟาดระเบิดไปเยี่ยงโอ้ยดันไปตีข้างหน้ามันสังกันระเบิดจบตัวไปเยี่ยงว้าหมดยังเนี่ยเหลือตัวเดียวดีปะฟาดไปโดนสังกันจะหลบไปไหนเนี่ย เรียบร้อยありがとう助かりました何か探しているのですか เยน่าจะต้องลุยกันต่อนะครับ ประตูทางไหนวะทางนู้นนี่ของเดี๋ยวผมกลับมาเก็บทีหลังแล้วกันนะ มันต้องโดดหลายชั้นบางทีโดดพลาดมันเสียเวลาเลยโอเค ไม่รู้ว่าจะผสมได้สกิลได้หรือเปล่า เค หมดแล้ว อันไหนวะเมื่อกี้ เอ้าอันนี้ดูต่อครับผม ตรงนี้เดี๋ยวเดินข้ามไปเลยก็แล้วเสียเวลา เอาะตีเฉยต้องจัดการในพวกนี้ด้วยเหรอ ปกติไม่ได้ ไม่ตีไหมอ่ะ วัวเวียงเวียงเวียงเวียงเวียงเวียงอ๋อมันติดเข้านี่ละปวดหัวปวดหัว ต้องกำจัดให้หมดที่ผ่านแล้วหุ่นหมูปวดหัวเลยปวดหัวเหลือเกิน โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ มีชาร์จด้วย อืมเดี๋ยวไปไหนแล้ว นี่กระเด็นกระเด็น เรียบร้อย โคตรเท่ โอเคครับ โอ้ได้แดดมาแล้ว โอเค これは試作品626号が持っていたジャンバ博士と試作品626号が出撃デッキに現れたとの報告を受けました2人を逮捕してきてくれませんか試作品626号は本当に危険な生き物なのですか疑う余地はありません わかりましたすぐに向かいますรับไปต่อครับผมยังไม่จบเลยเนี่ยไปทางนี้ได้ไหมเนี่ย โอเค ได้อะโหยาวเลยอะรอบนี้น่าจะยาวไป ยาวไปจัดการจัดการจัดการก่อนครับจัดด้าน หลังนี่แหละยิง ยิงไปโบโบไปเยี่ยงยิงเบามากเพราะว่ามันทาดไฟ้อนน้ำแข็งยิงมาโคตรเบาอะเวทเปิดกล่องโอเคครับแรงน้ำท่วงเพื่อน เดี๋ยวนะผมเปลี่ยนอ่าอ่าเพิ่มสกิลแดดก่อนโอเครองเท้าแดดแล้วก็เหมือนจะเปลี่ยนโล่เปลี่ยนโล่ไปอย่างวะอันนี้ครบแล้วเนาะเนี่ยโล่ใหม่โอเคครับแล้วก็อ่าสกิลนี้เอาฮิลมาก่อนแล้วนะครับมันไม่มีฮิลเลยใช้ตอนนี้โอ้เต็มเลย ตีไปก่อน รอสกิลคูดาวันค่อยขึ้นมาบน โบไปไม่ตายด้วย ไปครับไปดีครับดัดได้แล้วโอเค ค่อยดีขึ้นมาหน่อย ไปเยี่ยม โดนอะไรก็ไม่รู้เอาเราไปล็อกข้างบนทำไมเนี่ย โอ้ยาล็อกข้างบนใช่ งงโอ้เราไปดีกว่าช่างมันเถอะนางแดดได้ไม่ไกลมากนะ เพราะว่ามันเลเวลหนึ่งเหมือนจะแบบสั้นๆไงไม่รู้ ผมว่าไปดีกว่าช่างมันเถอะเดี๋ยวเวลา รงนี้ครับ เอาของ โอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวจะตก นั่นไงผมว่าละ ชิบหายละมันต้องลงไปอันนี้ใหม่เลย ต้องเปิดกล่องของนะจริง ๆ ไม่ต้องสู้ก็ได้เสียเวลานะเอาได้เฉย นึกว่าไม่ถึงอันตอนแรก เพราะว่าจิบกล่องเราไปเลยดีกว่า ยิงก่อนยิงยัดไปก่อน โอ้ ชุดล็อกไปยังโอเคเดี๋ยวผมว่ามันจะถึงบอสละ เดี๋ยวชุดล็อกเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนตอนฟาร์ม รอบหลังดีกว่า ตอนนี้เขาถ้าเข้าไปอาจจะสู้บอสลำบากตอนนี้เดินไปเลยแล้วผมขี้เกียจสู้เดี๋ยวมันตกมาข้างล่าง เสียเวลาคนจริงต้องหนีไปเลยแล้วเดินเอียงขวาก็กระตุกเลยนะいい加減にしろお前はおかしな行動が多すぎるちゃんと調べなきゃならん そこまでですジャンバ博士試作品626号2人には逮捕命令が出ていますやはりあなたのものでしたかでもどうしてその形をテラとかいうやつのお守りを真似てこいつが作ったんだ 友との絆とか言ってたかなテラがそう言っていたのですかまあ大丈夫なのねテラそのおかげで破壊本能しか与えなかったただの兵器が友情なんてもんを覚えちまったのかもしれないがいい迷惑だえ何をするつもりです 任務は二人の逮捕だったはずお前の任務はここまでだあとは俺の任務だお前らにはここで消えてもらううかパツか顔のことは言うな待てやめなさいお前のせいで俺は 何を言っても無駄なようですねโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยดูจากมุมเมื่อกี้ทำไมมันดูสูงจังวะตัวจริง ตัวใหญ่ไหมก็ก็ใช้ได้นะชูล็อกไปก่อนเลยครับเดี๋ยวไปก่อนครับเรียง ไปเรียง มันจะตายแล้วเนี่ยไปมีน้ำแข็งไปว่าชุดล็อกเลยครับ โอ้กดผิดโอ้โห ยังไม่ถึง 12 เลยเสียด้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอย้นมีทันไหมทันนะครับผม โอเค เรียบร้อยน่าจะตายแล้วรอบนี้ ไม่น่ารอด สามเหลี่ยมเรียบร้อยまだまだこれからだおやめなさいすべてモニターで見ていました私はよくやってくれましたありがとう ガントゥー隊員あなたには失望させられましたパトロール隊員からやり直しなさいそんなお願いがあります試作品6265を助けてもらえないでしょうか何ですってあれは危険な生物ですそんなことはできません彼は友達のことや その絆を学びつつあるようですただの危険な生き物とは思えないのですそこまで言うのなら約束はできませんが検討しましょうありがとうございます素敵なお守りねあなたの絆に私と私の友達も加えてもらえる 私の名はアクア友達はテラとベントスよアクアトモテラベン ย้คีเบดใหม่ โอเคครับ ก็จบกับโลกของ Deep Space ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ ต่อไปก็น่าจะไปเป็นของพิทแพนหรือ Neverland นั่นเอง โอเคครับ ก็ยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับ แล้วก็ขอบคุณที่ทีมงานที่มาช่วยกันทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับ ไปแล้วนะครับบาย